วันนี้เรามาอยู่กันในเกมสปีดวินเนอร์กันนั่นเองนะครับนะ มา จัดกันเลย ขอจำแจมเดีขอจำแจมเดีเก็บตัวคุณไปเยอะก็ได้สวยเลยยางมาอยู่เนี่ยเริ่มมาดีเริ่มมาดี เออไหลด้วยถุงมือต่อยังไงกันดีล่ะครับ เอาเรื่องมาถึงก้อนใหญ่ก้อนโตกันไปเลยว่ะ เอาเรื่องซุปเปอร์ไม่กลับไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททวนนะ เค ด้วยนะผม สวยงามประแจไหมประแจประแจช่องสองโอ้โหเสียดายเกือบดี เกือบดี ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็เหมือนเดิมนะเพื่อนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับผม จับไปเค ด้วยเขาดีแล้วโอ้ติดกาวหมักพอให้ไปยังไงกันต่อยังไงกันต่อ เออ เฮ้ยสกิตเตอร์สามตัวสกิตเตอร์สามตัวฟรีในฟรีไปเลยหรือเปล่าฟรีในฟรีไปเลยหรือเปล่าจังหวะนี้ว่ายังไงอะขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นจัดมาโอ้โหไอสิบมาต่อยังได้ลุ้นกันอยู่นะ เมื่อกี้ยังไม่ได้ฟรีในฟรีไม่เป็นไรยังได้ลุ้นกันอยู่ผมว่าต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาเลยหรือเปล่าฮึบฮึบโอ้โหไม่มาได้ไงวะแต่ก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่ผมแตกไปเท่าไหร่ผมดอกนี้ซุปเปอร์มารอีกหหนนนึึ่งพั่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะเช็ดเคกำไรเน้นๆและสปินสุดท้ายว่าไงสปินสุดท้ายได้แต่ตัวคูณแม่งไม่แตกให้กูเช็ดเค แต่ไม่เป็นไร ผมกำไรเน้นๆ อยู่แต่ไป 2,500กำไรประมาณพันหนึ่งได้เลยนะครับนะ โอเค ขออนุญาตไปเป็นสามสิบเลยแล้วกันสองเอ้ยพันห้าเออเนี่ยกำลังพอดีกำลังพอดี จะไปเลยแล้วกัน สเก็ตเตอร์ห้าตัวอีกแล้วเว้ย สเก็ตเตอร์ห้าตัวสิบสปีนจุกๆมาขอแจมแจมขอแจมแจมมาส่งตัวคูณเยอะอีกแล้ววะ มาส่งตัวคูณเยอะแล้วหูยครึ่งกราไปดอกนี้ เอาเรื่องครับผม และดูตัวคูณคูณี่มา่อให้ไปนะหูไม่ก้อนใหญ่ก้อนโตอ่ะ้อยก็่าบาทเราจะเบ็ดิบอ่ะเนาะคูณ็ดนะเมื่อคูณสิบเจ็ดละว่ายังไงกันดี ขอไหล ๆ เยอะ ๆ เพื่อน อย่าไปถุงมือสวยงามยังไงกันต่อ เคด้วยเคด้วยไหลมาเคด้วยไหลเข้ามากี้ก็แหลมแจ่มว้าวไปดิครับ แล้วยังไงกันต่อดียังได้อยู่หรือเปล่า ยังได้อยู่นิดนึงก็ยังเอานะคือนิดน้อยก็เอาหมดคูณ20หมับเขาให้ไปเอาเรื่องกับเบื้องราวอยู่ผม ไปยังไงกันต่อ เคด้วยเขาสวยโหแล้วดูตัวคูณแล้วดูตัวคูณที่มันให้มาเช็ดเคคูณ 34 อ่ะเออเอาดิตัวคูณแม่งโหดจัดเลย ยาวไปยาวไปตัวคูณไม่เข้าแบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆว่ะตัวคูณไม่เข้าแบบไม่หยุด ไม่หย่อนคูณ44หมับก็ให้ไปโอ้โหเน้นๆนะผมเน้นๆไม่มีเนื้อ ไม่มีน้ำดิมีแต่เนื้อเอาเรื่องครับผมแล้ววายช่องสองนี้สวยประแจประแจช่องสามไม่เข้าเสียดายสปินสุดท้ายผมว่ายังไงดี โอเค ถือว่าหมดก๊อกกันไปนะครับนะ แต่ทั้งหมด1,785บาทเออก็ถือว่าได้อยู่นะครับ ขอยนกขึ้นไปลองเบ็ด50 กันดูไหม โปรเบทห้าสิบดีกว่ามา ลองดูแล้วกัน ก่อนอื่นก่อนแรกก็ถ้าใครสนใจตามมาเล่นนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ฟังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผม สมัครฟรีไม่ผ่านไอเย็นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับ เพื่อนจัดไปเอด้วยเข้าสวยงาม ขอไหลๆยาวๆไปเพื่อน ขอไหลๆยาวๆไป เริ่มไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่ละ เป็น50กูเริ่มไม่ใช่ละแปลกๆ แปลกๆอยู่ทรงแปลกๆคูณ19 ยังไงดีเหลือ2สปินเท่านั้นทรงแม่งแปลกๆว่าเอ้ยเคด้วยมาอยู่เคด้วยกับเอผมจังหวะนี้ว่ายังไงตัวคูณไหลๆมาคูณ 31หมับพอให้ไป ก็ยังเบาอยู่ดีว่ะ930 เองหรอโอ้โหแต่พันเจ็ดสิบบาท ยังไม่คุ้มเท่าไหร่เพื่อน ไม่คุ้มเลยแหละ ขออนุญาต บสามสิบเหมือนเดิมแล้วกัน ลงหน่อยลงหน่อยทำมาหากินก่อนเซสเตอร์ห้าตัวอีกรอบหนึ่งนะครับมาสิบสปิน ขอจำแจมเมิอนขอจำแจมลำแรมอย่าแกงกันเด้อ แกงเงินเด้อ อย่าแกงเงินเด้อ โอ้โหรู้สึกว่าจะเริ่มเงียบเริ่มเหงาอีกละ เคด้วยมาสวยงาม ยังไงต่อ ดี ๆ หน่อยเพื่อน ไม่ใช่อย่างนี้ดิวะทำไมรู้สึกเหมือนจะเริ่มเงียบเริ่มเหงาอีกแล้วเนี่ย โอ้โหดูจนแม่งได้แต่ตัวคูณคือแม่งแบบสายเก็บตัวคูณแต่ไม่แตกอะไอเช็ดขี้ทำทำไม เดี๋ยวสามสปินเท่านั้นนะผมสองสปินละ เริ่มไม่สวยละ ชิปหายแล้วสปินสุดท้ายโอ้โหยังแตกอยู่เว้ยยังแตกอยู่เว้ย ตัวคูณคูณหกมาตัวคูณคูณหกมา ยังไงกันดีล่ะครับป้าแจไหลต่อแล้วดูตัวคูณนะคูณแปดมาเพิ่มอีกอะเช็ดขี้โคตรโหโคตรมันนะโหคูณ35หมับพอให้ไปก้อนใหญ่ก้อนโตกันไปนะครับนะ ซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็น1,900กว่าบาท เช็ดขี้โคตรโหโคตรมันจริงๆครับผม แต่ทั้งหมด2,100กว่าบาทนะ เอาเรื่องเอาเรื่องไหนผมขอลองแก้มือเบ็ดหาสิบกันหน่อยแล้วกัน มาส่งท้ายกันไปแถมแถม อ่าสเก็ตเตอร์อีกแล้วเว้ยสิบสปีนจุกจุกจับไปขอจำแจมเมื่อขอจำแจมก็พอหูเรื่องมาก็คูณสิบเก็บกันไปเลยมายังไงกันดี ยังไงกันดีโหมีแต่ตัวคูณคูณสิบอ่ะมีแต่ตัวคูณคูณสิบคูณยี่สองแล้วหมับเขาให้ไปเจ็ดที่คูณโหดจัดจัดนะผม บอกเลยว่าคูณโหดจัดจัดเดีครับแล้วเจ็ดสปินนะ โอ้ประแจช่องแรกประแจช่องแรกมาไว้ประแจประแจประแจขอประแจหน่อยจังหวะนี้เมื่อกี้ตัวใหญ่ โอ้โห แล้วดูประแจเข้าอย่างนี้ก็สวยงามอารามแท้ไปดิครับ800 บาทแล้วคูณ22อ่ะก้อนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอนนะครับนะเช็ดขี้ซูเปอร์ประกาศไป18,700 บาทท้วน เอาเรื่องจัดจัดครับผมนะ ปรจแจไม่เข้าได้ใจจัดเลย โอ้โหอย่างสุดเมื่ออย่างสุด จัดไปเหลืออีก3สปินเท่านั้น สามสปินสุดท้ายว่ายังไงกันดีสามสปินสุดท้ายว่ายังไงกันดีครับผม ดูตัวคูณมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคุณสันสี่หมักควายไปอีกดอกหนึ่งคูณดีสามว่าไงดีสปินสุดท้ายแล้วยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะ นิดหน่อยก็เอาหมดอ่ะนิดหน่อยก็เอาหมดคูณ 45หมับควายไปครับผมสอ้อยกว่าบาทก็เอาหมดนะ